เช็ดน้ำตาให้เธอและปล่อยใจของเธอได้แล้วได้ไหมเรื่องราววันนั้นที่มันทำร้าย มันขอให้ฉันได้ลบมันได้ไหม ใช้หัวใจของฉันอยียวยาให้เธอ มันคงไม่ฟ้าเธอเรื่องของเขา จงเชื่อฉันได้ไหม อยากให้เธอลองรักเหมือนครั้งแรกที่เธอได้พบ รักและลืมทุกทุกอย่างมองฉันที่หัวใจ ลองรักโดยหัวใจ ไม่ต้องกลัวหรอกนะเธอรักฉันเหมือนเธอไม่เคยเจ็บซ้ำ ครั้งมารู้ไว้ว่าคนที่ยืนข้างเธอเกิดมาเพื่อจะรักเธอไม่ กที่เธอมองฉัน แต่เธอรู้ไหมไม่มีสักวัน ที่ตัวฉันไม่ได้มองมาที่เธอ จะเป็นคนที่ยืนเคียงข้างเสมอจะเป็นคนที่เธอหันมากือเธอมีไหลจะพิงเมื่อเธอต้องการ ฟ้าถ้าเรื่องของเขาจะทำให้เราไม่ได้ไปพอรอจนเชื่อฉันในไหมอยากให้เธอลองรักเม้นครั้งแรกที่เธอได้พบรักและลืมทุกทุกอย่างมองฉันที่หัวใจ ลองรักด้วยหัวใจ ไม่ต้องกลัวรอหน้าเธอรักฉันเหมือนเธอไม่เคยเจ็บสักครั้งเมื่อรู้ไว้ว่าคนที่ยืนข้างเธอเกิดมาเพื่อจะรักเธอไม่มีวันทำ เธอลองรักเหมือนครั้งแรกที่เธอได้พบรักและเลิมทุกทุกอย่างมองฉันที่หัวใจลองรักด้วยหัวใจ ไม่ต้องกลัวหรอกนะเธอ รัก ฉันเหมือนเธอไม่เคยเจ็บสักครั้งรู้ไว้ว่าคนที่ยืนข้า เธอเกิดมาเพื่อจะรักเธอไม่มีวันทำเธอเสีย